มาฮิโรคาเดมี่ภาค 5 ตอนที่ 3 หลังจากที่มิโดยะได้ฝันถึงวันฟอร์อเขาก็ได้ออกไปวิ่งเล่น แล้วเขาก็บ่นว่ามันเป็นความฝันแท้แต่เราจำมันไม่ได้ จังหวะนั้นมือของเขาประสานกัน และทำให้เขาเห็นรุ่นก่อนๆที่กำลังจ้องมองเขาอยู่ พอรุ่งเช้า เขาเนี่ยก็ได้เอาเรื่องที่เขาฝันเนี่ยไปบอกกับออไมออไมก็บอกกับมิโดยะว่าเขาก็เคยฝันเหมือนกัน แต่เขาไม่ทราบสาเหตุของการฝัน มิโดยะเลยให้ผลกับออไม้ว่า อาจจะเป็นอัตลักษณ์ผสมกัน จนวิวัฒนาการออไม้เลยตอบว่า ยังบอกอะไรไม่ได้เหมือนกัน และภาพก็ตัดมาที่สนามซ้อม และวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีการซ้อมรบระหว่างห้องเอกับห้องบีดูเหมือนว่าห้องเอทุกคนจะดูตื่นเต้นกันมากเลย จังหวะนั้นมิโดยะได้พูดกับบาฮุโกว่าชุดนายเหมาะสมสวยดีนะ และบาฮุโกก็บอกว่าอย่ามาชมนะเว้ยตัดภาพมาที่ห้องบี ตอนนี้ทุกคนก็เตรียมพร้อมกันเรียบร้อย และอาจารย์วราดคิงก็ออกมาประกาศว่าครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมพิเศษหนึ่งคน ก็คือชินโซนั่นเอง จากนั้นชินโซก็กล่าวทักทายทุกคน จากนั้นอาจารย์วราดคิง ก็บอกกติกาว่า แต่ละทีมจะสร้างทีมขึ้นมา 4 คน แข่งกัน 5 รอบ และจะให้ชินโซเข้าร่วม 2 รอบ จะให้อยู่ทีม A และทีม B ห้องละรอบ ผู้ชนะคือต้องจับตัวอีกฝ่ายเข้ากรง เวลาจำกัด 20 นาที ฝ่ายใดจับได้ 4 คนก่อนจะชนะ ในกรณีที่สัดสินกันไม่ได้ ภายในเวลาที่กำหนด ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คนเหลือเยอะกว่าจะเป็นผู้ชนะ จากนั้นก็ถึงข่าวจับฉลากและแบ่งทีม และอาจารย์ก็ให้ชินโซเข้ามาจับฉลาก ชินโซจับได้ห้อง A จากนั้นการแข่งขันรอบแรกก็เริ่มขึ้น ห้อง A ดูเหมือนว่าจะกำลังวางแผนกัน ไม่ทันไรห้อง B ก็บุกเข้ามาทำให้คิริชิมะกับซุยุกระเด็นไป ขอแนะนำสมาชิกห้อง B คนนี้เลยนะครับ มีชื่อว่า ชิชิดะ จูโรอัตลักษณ์บิส พลังการดมการได้ยิน และพลังการมองเห็น จากนั้น จูโร่กับเพื่อนของเขาทำการโจมตีโคดะ จากนั้นชินโซก็หมุนอุปกรณ์ใหม่ทำให้หยุดห้องบีไว้ได้ จากนั้นเพื่อนของจูโร่ก็บอกว่าถูกล้างสมองงั้นหรอหมอนั่นมันพูดด้วยเสียงฉัน แล้วมิโดยะที่ดูผ่านหน้าจอก็อึ้งไปเลย จบแล้วครับ